ีมาจากเชียงใหม่ครับมาถึงราชบุรีแล้วนะครับ จากเชียงใหม่ ราชบุรีเราก็จะไปเพยงบุรีขึ้นเดียวกัน